กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ทุกท่านเลยนะครับ ที่ติดตามช่องของอัพชัยอยู่ทุกคนเลยนะครับก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับ ที่เพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับ ได้มียอดวิวสูงๆนะครับเพื่อเปิดช่องทางรายได้กับ YouTube ด้วยนะครับ ผม หน้าแรกนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับทุกช่องทางการติดต่อนะครับของช่องอัพชัยนะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับช่อง YouTube ของอัพชัยนะครับ ก็จะทำเกี่ยวกับงานออนไลน์นะครับรายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็การลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานตัวไหน แอปตัวไหนก็มีความเสี่ยงนะครับ ควรใช้การตัดสินใจที่ดีแล้วนะครับ ในการสมัครและลงทุนนะครับโอเคเนาะก็อย่างที่บอกนะครับ การลงทุนนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับ เพราะเป็นเงินจากในกระเป๋าเงินในบัญชีของท่านเองนะครับผู้แนะนำนะครับไม่สามารถไปบังคับ ให้ทุกท่านนะครับลงทุนในงานต่างๆได้นะครับทุกการลงทุนนะครับเป็นความสมัครใจของผู้ที่สมัครเข้ามานะครับ หรือผู้ที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับ ผมโอเคนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับแอปพลิเคชันสร้างรายได้เสริม บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ แอปตัวนี้นะครับผมจะเรียกว่าอะไรดี พลังงานแสงอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับแต่บริษัทจริงๆนะครับชื่อว่า Sun Power นะครับ ก็เปิดตัวมาต้นปีนะครับ น่าจะต้นปีหรือว่าปลายปลายปีเดือนธันวานะครับ อันนี้ผมไม่แน่นอนนะครับ เรื่องการเปิดตัว อ่ะที่ผมจะมานำเสนอวันนี้นะครับก็คือออสำหรับคนใหม่นะครับ และคนเก่า ที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอ่าหลาย ๆ คนก็ยังไม่รู้นะครับ ว่าแอปพลิเคชันนี้สร้างไรายได้ยังไงนะครับอ่านอกจากสมัครมาแล้วได้เช่าอุปกรณ์นะครับฟรีสี่พันตรงเนี้ยนี่นะครับ ตรงนี้คืออุปกรณ์ฟรีเนาะนี่ของฟรีนะครับอ่า จะได้ทุกท่านนะครับ เมื่อสมัครเข้ามาใหม่ ๆนะครับ อ่าได้ทุกท่านเลยนะครับ อ่าต่อไปนะครับก่อนที่ไปเรื่องการลงทุนนะครับ อ่าผมจะมาแนะนำกิจกรรมสำหรับแอปนี้ก่อนนะครับ สายฟรีก็ทำได้นะครับ แต่มีแต่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าต้องทํำยังไงทำแบบไหนนะครับ อ่าโอเค เมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับ ให้เรากดตรงนี้ก่อนเลย นี่ ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ เข้าร่วมกลุ่มไลน์และรับรางวัลนะครับอ่าให้เรากดไปเลยครับอ่าอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะครับ ให้เรากดเปิดไลน์อ่าโอเคนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของบริษัทนะครับอ่าที่ทำมา นะครับ อ่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนอ่าโอเคผมเจอแล้วสำหรับสมาชิกใหม่นะครับ ที่เข้าร่วมกลุ่มทุกท่านเลยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่สังเกตตรงนี้นี่ตรงระบบโต้ตอบอัตโนมัติของทางไลน์นะครับอ่าซึ่งทางแอดมินผู้ดูแลห้องนะครับเขาได้ติดตั้งไว้นะครับ แล้วก็เป็นรายละเอียดตามนี้นะครับ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าร่วม โปรดเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของคุณ 1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว อย่าลืมกด My Diver เพื่อรับสิทธิประโยชน์ชั่วโมงละ 2.1 บาท รวม 50.4 บาท 2. คัดลอกรหัสแลกรับด้านล่าง และไปที่สำนักงานแลกเปลี่ยนของขวัญเพื่อแลก5 บาทนะครับอ่ะตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้ภาษาอังกฤษตรงเนี้ย นะตัวภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับ ให้คนใหม่ทุกคนนะครับคัดลอกเพียงตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็กลับไปที่หน้าแอปของเรานะครับ กลับมาที่หน้าแอปแล้วนะครับ ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับ กดไปที่ตรงนี้ครับ ฉันตรงนี้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปครับ ปึ๊บอ่า เมื่อเราคลิกเข้ามานะครับให้เรากดที่ตรงนี้ได้เลยแลกของรางวัลนะครับ ตรงนี้เนาะอ่ากดเข้าไปปึ๊บอ่าให้เรานำเอ่อรหัสโปรโมชั่นนะครับรหัสรางวัลนนี่แหละมาใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับ แล้วก็กดการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับ เราก็จะได้รับเงินเข้าบัญชี 5 บาทนะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับ ตรงพื้นที่ว่างๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่มีอะไรขึ้นโชว์นะครับ อให้เราไปดูที่ตรงนี้นะครับ หน้าหลักนะครับ แล้วก็ไปดูที่สินสินทรัพย์ที่มีก็คือตรงนี้นะครับ กดเข้าไปดูครับ อ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทั้งทั้งของขวัญรางวัลเนี่ยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ โอเค ต่อไปนะครับ กิจกรรมที่สองนะครับ ให้เข้าไปที่ตรงนี้เลย นี่เชิญชวนนะครับเขาไปดูที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับ กิจกรรมนี้นะครับก็ทำฟรีได้นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนผมจะมาแจ้งนะครับโอเค เมื่อเข้ามานะครับ เขาจะมีกิจกรรมให้ทำตรงนี้นี่นะครับ เข้าไลน์แล้วโพสอัปเดตรางวัลนนะครับขั้นตอนง่าย ๆครับหนึ่งวันนะครับ เราจะโพสได้เฟซกับไลน์นะครับก็คือในแอปเนี่ยจะทำได้วันละครั้งนะครับ แต่การ ไปแนะนำเพื่อนเนี่ยทำได้กี่ครั้งก็ได้นะครับ อ่ะ ตรงนี้ก็คือลิงก์แนะนำเนาะให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับโอเคเนาะอ่ะให้เรากดเข้าไปที่ไลน์ครับ อ่ะเขาจะขึ้นภาพแบบนี้มาให้เห็นไหมอ่า ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยบันทึก กดบันทึกนะครับ ภาพภาพนี้ไปนะครับ แล้วก็คัดลอกข้อความด้านล่างนี้ นี่คัดลอกข้อความตรงนี้ไปเลยนี่ตรงนี้คัดลอกไปเลยนะครับ แล้วเราก็กดแอปเนี่ยจะเด้งเข้าหน้าไลน์ของเราไปเลยนะครับ เราให้เราไปโพสนะครับ โพสเสร็จปุ๊บแคปรูปหน้าจอที่เราโพสนะครับ มาแนบกับมาแนบใส่ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้จะมีพื้นที่ให้แนบรูปแนบไฟล์นะครับ อ่า เมื่อแนบแล้วก็ให้กดฉันเสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่าเฟซก็เหมือนกันครับ ทำเหมือนกันเลย อ่า ทำเหมือนกันเลยทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับทำทุกวันนะครับทำทุกวันเลย ทำครบ7วันนะครับ จะได้รับรางวัลนนะครับ แบบสุ่มนะครับ ตั้งแต่ 50 บาทถึง 100 บาทเลยนะครับ ผม อ่านี่ก็คือกิจกรรมที่2นะครับ อ่ามาดูกิจกรรมที่ 3 ไปดูที่ทีมของฉันนะครับ ตรงนี้กดเข้าไปครับ อ่า นี่นะครับเข้ามานะครับ ก็จะเป็นภารกิจแนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับ อ่า จะเป็นภารกิจแนะนำเพื่อนนะครับ แนะนำหนึ่งคนนะครับ จะได้สิบบาทนะครับ สองคนสามสิบบาท และสามคนจะได้ห้าสิบบาทนะครับ อ่าแล้วก็มีห้าคนหนึ่งร้อยนะครับ สิบคนสามร้อยห้าสิบคนสองพันนะครับ และหนึ่งร้อยคนก็คือห้าพันบาทนะครับ ผม อ่า เราจะรับภารกิจตรงนี้ได้แบบไหนได้อย่างไรนะครับ อ่ามาดูตรงนี้ครับอ่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ การลงทุนนะครับจะอยู่ที่ 50 บาทนะครับอ่าให้เราเข้าไปดูที่ตรงนี้ครับห้องจัดซื้อตรงนี้เลยนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ การลงทุนนะครับก็คือขั้นต่ำเลย 50 บาท 50 บาทนี้นะครับ คือเราเติมเงินเช่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ เพื่อเปิดระบบการถอนนะครับ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ สามารถถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 50 บาท นะครับผม อ่ะแต่ นะครับ ค่าธรรมเนียม นะครับ ผมจะเข้าไปให้ดูค่าธรรมเนียม นะครับ อ่ะด้านล่างนี้ครับจำนวนเงินการถอนนะครับ แต่ละยอด แต่ละจำนวนเงินที่ถอนนะครับ จะไม่เท่ากันนะครับ สำหรับค่าธรรมเนียม นะครับ อ่าหนึ่งเลยนะครับ ยอดถอนขั้นขั้นต่ำคือ 50 บาท นะครับ อ่าจำนวนเงินถอนนะครับ ตั้งแต่ 50 บาทถึง 500นะครับ จะมีค่าธรรมเนียมอยู่25%เปอร์เซ็นต นะครับตั้งแต่ 500 ถึง3,000 นะครับ ค่าธรรมเนียมอยู่ที่20%สามพันถึงสามหมื่นนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นและตั้งแต่สามหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับค่าธรรมเนียมสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะสังเกตดูง่ายๆครับ การถอนเงินแต่ละรอบนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนเงินนะครับ ว่าจำนวนเงินเท่านี้เราจะต้องเสียค่าค่าธรรมเนียมให้กับทางแอปพลิเคชันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ยิ่งสะสมไว้ถอนเยอะๆนะครับ ก็ยิ่งจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับอ่าสองนะครับ เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นผู้ใช้งานจริงผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถดำเนินการถอนเงินได้นะครับสามสมาชิกหนึ่งคนสามารถเปิดได้หนึ่งบัญชี และสามารถถอนเงินสด ผ่านธนาคารเท่านั้น ห้ามสมาชิกมีหลายบัญชีอ่าโอเคนะครับ ชัดเจนนะครับ ข้อที่สามนี่ชัดเจนเลยนะครับก็คือ หนึ่งท่านนะครับ สามารถสมัครได้เพียง 1 Account เท่านั้นนะครับอ่าถ้ามีหลายๆ Account นะครับ เขาก็จะแบน ID ของเราทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าต่อไปนะครับ ก็ไปดูรายได้ตรงนี้นะครับอ่าผมก็ทำมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละอ่ะเข้าไปดูที่ประวัติครับอ่าผมก็ได้เริ่มถอนมานะตั้งแต่วันที่ 5 นะครับ 148 บาทนะครับ ่าแล้วก็มาวันนี้นะครับผมก็ถอนอีกนะครับ91 บาทก็จะโดนค่าธรรมเนียมครั้งละ25%นะครับในการถอนนะครับเพราะว่าถอนยอดขั้นต่ำนะครับอ่าก็คือแอปนี้นะครับคือลงทุนแค่ 50 บาทนะครับผมว่าเอ่อทุกๆคนนะครับที่ทำงานออนไลน์ประเภทนี้นะครับหรือหลายๆงานนะครับ น่าจะรับความเสี่ยงกันได้นะครับผมจึงเอามาแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ภารกิจนะครับยังมีภารกิจตรงนี้อีกนะครับ นี่นะครับให้เราเข้าไปดูนะครับในแต่ละวันนะครับ ก็จะมีภารกิจเด้งขึ้นมาให้เรานะครับวันที่ 1 ที่2นะครับ จนถึงวันที่7นะครับถ้าเราทำภารกิจสำเร็จทุกภารกิจนะครับ เราก็จะได้รับรางวัลนะครับ สูงสุดเลยนะครับก็คือ 10,000บาทนะครับออันนี้ก็คือ เงินกินเปล่านะครับอ่าถ้าทำถึงภารกิจที่วันที่ 7 แล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมก็สำเร็จไปแล้ว 1 ภารกิจนะครับ คือวันที่1เนาะอ่าทีเนี้ยผมติดภารกิจวันที่2นะครับอ่าก็ภารกิจที่ 2 วันที่ 2 คืออะไรนะครับอ่าภารกิจวันที่ 2 ก็คือซื้อ B 0 1 1 K ก็คือโซลาเซลล์นั่นแหละครับ ในราคา 1,000 บาทนะครับ เราจะมีรายได้อยู่ที่ 1,512 บาทนะครับ รวมจนตลอดจนครบสัญญานะครับ ครบกำหนดนั่นเองนะครับ เราจะมีรายได้อยู่ที่10512นะครับอ่ะแต่ช่วงนี้นะครับก็ปีที่แล้วนะครับ2565นะครับ ก็หลาย ๆตัวก็บินหนีไปหมดเลยนะครับ จึงทำให้ตอนเนี้หลายๆคนอ่ะเอาทุนไปจมกับตัวเก่าหมดนะครับอ่ะก็ตัวเนี้ยเป็นทางออก ให้กับเพื่อนๆนะครับ ว่าจะรับความเสี่ยงได้ไหมกับเงินแค่ห้าสิบาทนะครับ เงินลงทุนแค่ห้าสิบาทเนี่ยโอเคครับซื้อข้าวยังไม่พอเลยนะครับห้าสิบาทนะครับอ่าหรือถ้าเป็นตามโรงงานนะครับ ก็ได้ครับได้ทั้งข้าวได้ทั้งน้ำเลยนะครับอ่ากับข้าวสองอย่างยี่บห้าบาทสามสิบาทนะครับซื้อน้ำเปล่าซื้อโคกกินได้อีกขวดหนึ่งนะครับ อ่าโอเคนี่ผมไม่เถียงนะครับ แต่ตามท้องตลาดบ้านเรานะครับ ไม่สามารถซื้อหากินได้นะครับ ในข้าวราคาจาน50 บาทนะครับหรือมีแต่ก็น้อยครับณนะปัจจุบันนี้เนาะในบ้านเรานะครับ อ่ะวิธีการกดรับรายได้นะครับ ให้เรากดที่ตรงนี้เลย ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายได้ เนาะตอนแรกผมก็เข้ามาให้ดูแล้วนะครับ ตรงนี้คือเอ่อ 4,000 บาทนะครับ ที่ทางแอปให้ฟรีนะครับ เข้ามาเราก็จะได้เลยนะครับ อ่า ส่วนตรงนี้นะครับ ผมก็ลงทุนไปนะครับ ด้วยการเติมเงิน50 บาท เพื่อเปิดระบบการถอน อ่า เพื่อเปิดระบบการถอนนะ อ่า ผมได้เช่าไปเมื่อวันที่1เออไม่ใช่สิ วันที่ 3 เดือน1นะครับ ตอนบ่ายโมงห้นะครับ อ่า เครื่องแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับ ก็จะหมดอายุในวันที่ สามเดือนหนึ่งสองพันยีี่่สสิบอู้ระยะเวลาหนึ่งปีเลยนะครับ ผมตัวนี้เนาะอ่าสำหรับของฟรีนะครับ ก็ภายในหนึ่งวันนะครับ ก็คือยี่สบี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอ่าก็รายได้ดีนะครับอ่าก็ได้ต่อชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงละศศููนนยย์จุด์หกสตังค์นะครับอ่าเราสามารถกดรับได้ทุกชั่วโมงนะครับ หรือจะกดวันละครั้งก็ได้ นะครับหรือถ้าลืมก็สามารถทบไปได้เรื่อยๆครับ2วัน 3 วัน 4 วัน 5 วันกดทีนะครับอ่ะแต่อันนี้ผมแนะนำว่าให้กดทุกวันนะครับวันละครั้งก็ได้นะครับ ไม่ต้องทุกชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราได้ชั่วโมงละ 0.06 สตางค์เท่านั้นเองนะครับอ่ะก็วันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งครับเลิกงาน 3 4 5ทุ่มเราค่อยมากลับมากดก็ได้นะครับอ่การแนะนำก็ง่ายครับ ผมว่าแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ ทำการตลาดทำการแนะนำได้ง่ายๆเลยนะครับ เพราะว่าการลงทุนเขานะครับ แค่ห้าสิบาทเองขั้นต่ำอ่ะเนี่ยแค่ห้าสิบาทเองนะครับ ราคาขั้นต่ำเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยห้าสิบาทเองนะครับเนี่ยแล้วเรามีรายได้เนี่ยตลอดปีเลยเนี่ย ก็คือห้าร้อยี่สิบห้าบาทจุดหกสตางค์นะครับอ่ะแถมรับรายได้เป็นรายชั่วโมงอีกตั้งหากนะครับอ่ะอย่างห้าร้อยนะครับ เราก็รับอยู่ที่ 0.6 สตังค์นะครับ อ่ารายได้ 1 ปีเหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่ที่ 5,256 บาทนะครับ อ่าส่วนตัวนี้ 1,000นะครับเราจะมีรายได้ชั่วโมงละ 1.2 สตังค์นะครับเราจะมีรายได้รวมก็คือ 1,512 บาทต่อปีทั้งเอ่อคือสะสมนะครับทั้งปีก็คือ 1,512 บาทนะครับ อ่าแต่เราสามารถกดถอนได้เมื่อมียอดขั้นต่ำ50 บาท 100บาท150บาท200 บาท เราสามารถกดถอนได้ทุกวันเลยนะครับอ่าตรงนี้เนาะอ่าส่วนข้างล่างนะครับ ผมว่ามันจะเกิน เกินกำลังไปนะครับเอ่อเพราะว่าก็เพิ่งจะโดนหลาย ๆ ตัวปิดหนีนะครับ ยังไม่ได้ทุนคืนนะครับ ตรงนี้มันก็จะลงทุนเยอะไปนะครับ หรือถ้า รับความเสี่ยงได้นะครับ ก็สามารถซื้อได้นะครับ ราคา 3,000 ก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ 3.6 สตางค์นะครับ ส่วนราคา 8,000 ก็จะอยู่ที่ ชั่วโมงละ9บาท53สตางค์นะครับอ่าก็มีประมาณนี้เนาะอ่าก็เอามาแบ่งปันกันครับ เพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ แต่ที่ผมเอาตัวเนี้ยมาแบ่งปัน เพราะว่ามันลงทุน 50 บาทอะครับอ่าแล้วมีรายได้ทุกวันเลยเนี่ย ทำภารกิจไปหน้าภารกิจก่อนนะครับ เนี่ยทำภารกิจตรงเนี้ย เนี่ย อันเนี้ยก็ได้แล้วครับลายสามบาทเฟสอีกสามบาทนะได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับ อ่ะแล้วใครทำทีมเก่งๆอ่ะใครทำทีมเก่งๆก็ไปดูตรงนี้ครับ อ่ะไปดูตรงนี้นี่ทำทีมเก่งๆ แค่เพื่อนนะครับ สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเติมเงินเนี่ย คนละห้าสิบาท เนี่ย จนครบหนึ่งร้อยคนเนี่ย เนี่ย ก็ได้ไปแล้วนะครับ เงินกินเปล่าห้าพันบาท เนี่ยแค่แนะนำเพื่อนลงทุนคนละห้าสิบาทนะครับ ก็ได้ได้ไปแล้วเนี่ยห้าห้าพันบาทฟรีๆเลยนะครับหนึ่งร้อยคนเนี่ยเออผมว่ามันน่าลงทุนนะครับ แล้วมันลงทุนต่ำมากนะครับ อ่า แล้วก็มันอยู่กับเราได้ไม่รู้ละห้าสิบบาทเนี่ย ระบบจะอยู่ถึงหนึ่งปีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าผมเห็นว่ามันลงทุนต่ำไง ผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเผื่อจะสนใจเนาะอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับ อยากหารายได้เสริมนะครับ ก็ยินดีนะครับ รับเข้าทีมของอัพชัยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับอ่ะ ก็เพิ่มยอดวิวไม่ทำก็เพิ่ม ยอดวิวให้หน่อยนะครับช่วยดูคลิกดูให้หน่อยกดถูกใจให้หน่อยนะครับกดแชร์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้เปิดช่องทาง YouTube ช่องทางรายได้จาก YouTube สักทีหนึ่งนะครับช่องนี้ก็อยู่ประมาณกี่ปีแล้วล่ะห้าปีได้มั้งนะครับก็ยังมีมียอดวิวไม่ถึง4,000วิวเลยนะครับอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ ส่วนใครที่สนใจ นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ผมติดปัญหาส่วนไหนนะครับสามารถทักแชทไลน์ทักเฟซนะครับ มาสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับ ผมอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ สวัสดีครับ thank you